สมุดเบาใจ ความต้องการของฉัน เกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดี จะประกอบด้วยชุดคำถามเกี่ยวกับการดูแลที่ผู้ป่วยต้องการ เช่น การดูแลทางกาย การดูแลทางใจ ผู้แทนการตัดสินใจในกรณีที่ผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้ไปจนถึงการจัดการร่างกายและงานศพ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลทางการแพทย์ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ในหน้า 5 จะมีแบบฟอร์มสอบถามถึงการรักษาที่คุณต้องการและไม่ต้องการ เช่น หากหัวใจหยุดเต้น คุณต้องการการปั๊มหัวใจหรือไม่ กรณีที่คุณไตาวาย คุณต้องการฟอกไตหรือไม่ หากคุณหายใจไม่ออก คุณต้องการใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่ เพียงคุณทำเครื่องหมายถูกและลงลายเซ็น ก็จะได้เอกสารแสดงเจตนา หรือ living will ของตัวท่านเอง แพทย์ที่ทำตามความต้องการของผู้เขียนหนังสือแสดงเจตนา จะได้รับการคุ้มครองตามพรบสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 12 หากทำตามความประสงค์ที่ผู้ป่วยได้เขียนไว้ในเอกสารชิ้นนี้ แพทย์จะไม่ต้องรับผิดทั้งปวง มีผู้ป่วยหลายคนที่อาจกังวลว่า หากทำเครื่องหมายในช่องดังกล่าวแล้ว จะได้รับการดูแลด้านความสุขสบายหรือไม่ หากไม่ฟอกไตจะทรมานหรือไม่ หากเขียนว่าไม่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจ จะทุรนทุรายมากน้อยเพียงใด ในการนี้หน่วยดูแลแบบประคับประคอง หรือ palliative care ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ จะทำหน้าที่ดูแลประคับประคองความเจ็บปวดของผู้ป่วย การให้ยาลดบรรเทาปวด หรือการดูแลง่ายๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสุขสบาย แม้คุณจะเลือกรักษาแบบไม่ฟอกไต หรือแม้แต่ปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจก็ตาม เมื่อคุณทำเอกสารชิ้นนี้เสร็จแล้ว อย่าลืมนำข้อความในสมุด ไปพูดคุยกับคนใกล้ชิดและครอบครัวของคุณ รวมทั้งแพทย์เจ้าของไข้พวกเขาจะได้เข้าใจตรงกัน ไม่ต้องเดาใจคุณอีกต่อไป แม้คุณจะป่วยหนัก และสื่อสารไม่ได้ก็ตามความเจ็บป่วยและความตาย ความจริงที่ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน การเตรียมพร้อมเผชิญด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันไว้ก่อน จะทำให้สามารถรับมือกับวิกฤตของชีวิตได้อย่างมีสติ เอื้อให้ผู้ป่วย มีชีวิตช่วงสุดท้ายที่ดี และจากไปอย่างสงบ